วันนี้เราจะไปบ้านแหลม บ้านแหลม คราวนี้วน วนไปทางซ้ายก่อนนะ ครับ ไปทางวัดเขาตะเขา ข้ามทางรถไฟไปนะครับ ไปโผที่บ้านแหลมเลยแล้วก็มาบางแก้ว มาหาดเจ้านะครับเขาเรียกว่า อ้อมเอาไปทางนี้ก่อนบ้างครับขาับกลับเราถึงจะผ่านหน้าราชพัฒนะครับ ขับไปเราไปทางนี้ก่อนนะครับเพื่อ ตามหาแสงอาทิตย์ก่อนครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่เรา ไปทางทิศที่ข้างหน้าเป็นดวงอาทิตย์นะครับจึงจะดีครับ ไปตามหัวเองเลย ไปตามหวงจุ้ย ขี่ตามหวงจุ้ยนะครับหวงจุ้ยที่ดีก็คือ ตอนมาทำงานก็ดวงอาทิตย์อยู่ข้างหน้า ตอนกลับบ้านดวงอาทิตย์ก็อยู่ข้างหน้าครับ เป็นสี่แยกนะครับข้ามทางรถไฟลงมาพระจอมเกล้าก็อยู่อยู่ทางด้านซ้ายมือจนเพราะว่าเขาอยู่ทางไปทางขวามือ นี่คือรางรถไฟ ไฟเราก็ข้ามเอรถไฟมารถไฟมาพอดีนะครับจะได้ ถ่ายไม่ทันไอ้รถไฟวิ่งแล้วเหรอครับเนี่ย ये का ุรีก็จะท่วมตรงบางโคกนี้ด้วยครับแต่อย่าลืมว่าเพชรบุรีอยู่ติดทะเลนะครับ การท่วมวิธีแก้ปัญหาก็คือผลักดันน้ำลงทะเลให้มากที่สุด ที่มันท่วมได้ก็เพราะว่า ไปสร้างอะไรที่ขวางทางไม่ให้ ขวางทางน้ำไม่ให้ลงทะเล อย่างง่ายได้ ก็เลยยังท่วมอยู่วันสองวันจริงๆก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย ลักษณาลา กรุงเทพครับส่วนเห็นไหมบ้านแหลมเราก็ต้อง คล้ายๆอ้อมวงเวียนแล้วก็ทะลุไปตรงโน้นนะครับตามรถเล็กนี่ไป รถใหญ่ขึ้นไม่ได้ ้นสนนะครับห็นแล้วนะครับวัดต้นสน อืมผมยังไม่เคยเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะลองเลี้ยวซ้ายไปดูเลี้ยวซ้ายไปติดทะเล วัดต้นสนเขาก็มีตลาดนะ เลยรู้สึกจะมีทุกวันเลยมั้งเนี่ย มาเมื่อไหร่ก็เจอตอนเย็นนะครับ นี่คือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสมฤทธิ์วัดต้นสนพร้อมกับ รู้สึกจะมีลูกปั้นกรมหลวงชุมพรอยู่ด้วยนะครับ ชายทะเลสำคัญ ก็จะมีลูกปั้น รูปเคารพบูชาของ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับนี่นะครับเป็นชายทะเลนะครับ เอเราจะไปซ้าย หรือ ไปขวาไป ทางนี้ก่อน แล้ว กัน ครับวนสักรอบหนึ่ง เดี๋ยวกลับไปทางวัดอุตมิงดีกว่าเก็บจุดจุด ต้นสน ยามเย็นวิหารหลวงพ่อสามฤทธิ์นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับ เวลามีงานประจำปีก็ขึ้นมากับไหว้บูชาได้วัดต้นสนก็เป็นสถานที่สาธารณะจัดงานบ่อยบริเวณวัดอยู่ในอยู่ใกล้ที่ชุมชนชาวบ้านแหลมก็มาใช้บริการบริการ วัดนี้เป็นประจำนะครับ อร่อยมากครับอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะครามนะครับเห็นไหมตรงไปนั่นแหละครับคือเพชรบุรี13กิโลแต่เราจะไปทางนี้นะครับ ไปทางซ้าย เพื่อให้มันอ้อมโลกครับ อ้อมไปบ้านแหลมทางทั้งที่ทางตรงน่ะ13กิโลตรงนั้นนะครับ ตอนนี้ก็ที่ว่าการอำเภอกับสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลมครับ เห็นไหมลานกว้างตรงนี้ก็ใช้จัดงานต่างๆเห็นไหมครับจัดเลี้ยงกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเขาจัดตรงนี้นะน้ำคือแมอ้อมไปหาดเจ้าสามสิบกิโลเลยนะลาผแกว้ว่าสามสิบแต่ถ้าไปด้านโน้นอ่ะสิบสามตรงไปตรงมาองะสิบสามกิโล แต่ถ้าอ้อมไปทางหาดเจ้าสำราญสามสิบ ก็จากท่านจะสำราญไปตัวเมืองอีก 13แบบเดียวกันเลย สรุปคือ 40กว่ากิโลกัน ที่เลี้ยวเข้าไปได้ ไปเพชรบุรีแบบนีเห็นไหมครับ ก็ทุกซอยที่ที่เลี้ยวไปทางทางขวามือเนี่ย สามารถไปเพชรบุรีได้ ตรงนี้ผ่านวัดไสทองด้วย con quelqu'un. แยกอะครับ ถ้าไปทางขวานี่เข้าตัวเมืองเพชรบุรี ถ้าใครเบื่อที่จะอ้อมก็เลี้ยวขวาไปเลยครับ ไปถึงเพชรบุรีแน่นอน นี่คือวัดในปากทะเล เข้าไปด้านในนี่นะครับ ก็จะเจอ ก็มีวัดในนี่ก็เป็นวัด ย่อวัดในเฉยๆวัดในแต่น้นจากอยู่บางแก้วเขาเรียกวัดในบางแก้วอ้าวน้ำขึ้นแล้วนะครับ เนี่ย เห็นไหมครับ ทะเลแหวก บางแก้ว ถ้าเกิด บ่ายสาม น้ำแห้งตรงนั้นก็จะเป็นทะเลแหวก จะเตือน ไปทางหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดินเข้าไปเกาะเล็กๆตรงนั้นได้นะครับเขาเรียกทะเลแหวกนะครับถ้าตรงนี้เย็นมากแล้วน้ำขึ้นครับ น้ำขึ้น ก็เพิ่งมาเห็นว่าน้ำขึ้นนะครับ ปกติมาตอนบ่าย เห็นทะเลแหวก มีทางเข้าเพชรบุรีแล้วนะตรงนี้นะครับ แต่เราไม่ไปเราจะอ้อมก็มาถึงอนุสรความรักระหว่าง หนุมาน กับ นางสุวรรณมัชชาครับหนุมานกับนางสุวรรณมัชชา นี่นะครับนี่เลย อนุสรแห่งความรักระหว่างหนุมานเห็นไหมกับนางวันมัจฉาหนุมาน กับนางสุวรรณมัจฉาเอาง่ายๆเป็นพ่อแม่ของมัจฉานุอะครับ มัจฉานุ มีพ่อเป็นหนุมานแม่ก็คือนางสุวรรณมัจฉา มาเจอกันได้ไงก็คือสมัยที่หนุมานกำลังจะเอาก้อนหินไปถมลงทะเลให้มันเพื่อจะเชื่อมทางเดินไปกรุงลงกา เพื่อจะเดินทับไปกรุงลงกาลงกานะครับทศกัณฐ์ก็ให้นางสุวรรณวัชชาเนี่ย ไปเอาก้อนหินออกถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีวี่แววจะเต็มสักทีไงหนุมานก็เลยลงไปดูอ้าวนี่ เห็นลูกน้องของนางสวรรณมัชชาปลาต่างๆเนี่ยกำลังขนก้อนหินออกจากทะเลหนุมานก็กำลังถม อันนี้ก็ขนออกอยู่นั่นแหละ แล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มล่ะครับหนุมานก็เลย เห็นนางสวนวัชชาก็สวยดีเอาเป็นเมียเป็นเอาเป็นภรรยาเฉลยครับ มัดก็เกิดเป็นมัดฉานุอะครับ ลูกขนุมานกับนางสวนมัชชานะครับอ่าตรงนี้แหละครับ เขาก็อุตส่าห์สร้างตำนานนะครับ ไม่น่าเชื่อครับ เขาเรียกว่าลบล้มล้างตำนานความรักอื่น ๆ ในประเทศไทยลงซะกลายเป็นนั่นไปเลยครับ เพราะว่าที่สมัยขนุมานนะครับ สมัยรามเกียรตินะครับ ไม่มีที่ไหนเก่าแก่กว่านี้แล้วนะครับ แล้วตำนานนี้ก็ยิ่งกว่าตำนานตาม่องไล่นะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าภูเขาที่เห็นเลี่ยราดตั้งแต่สมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบอะไรพวกนี้คือก้อนหินที่หนุมานทำหล่นไว้ครับ กลายเป็นภูเขาเล็กๆน้อยๆภูเขาเล็กภูเขาน้อยอะตำนานปะตามมองไล่ก็คิดซ้ายไปเลยนะครับ เพราะว่าอันนี้ต้องเกิดก่อนแน่นอนครับ คือ เขาสร้างตำนานให้มันเกิดก่อนนะครับ สมัยรามเกียรตินะครับ ยังไม่มีประเทศไทยเลย นะครับภูเขาเล็กเขาน้อยคือก้อนหินที่เขานุมานทำหล่นนะจะไปถมทะเลแต่หลุดมือครับ หลุดมือกลายเป็นภูเขาครับ เป็นเขาย้อยเขาอะไรเล็กๆน้อยๆเขาอะไรที่เขาบอกว่าเป็นตาล่องไล่คว้างเอาไว้ ไม่ใช่แล้วนะ กลายเป็นของมุมานทั้งโดนเออ คนเราก็สร้างกันได้เมื่อเกินก็เป็นที่สนุกสนานนะ Oh. พระเนิน ที่นี่เนี่ย เลหรือทำ แล้วก็ทางก็จะคงจะมาทางทะเล แต่ไม่ใช่มาทางของโคกขามที่มันเล็กๆนะครับ ที่พระเจ้าเสือ เสด็จมา้มีพันท้ายนรสิงห์อะไรเนี่ยครับ ท่านคงมาทางใหญ่กว่านะครับเรือไปที่นั่นมีขนาดใหญ่ เจ้าเสือท่านมาสมเป็จซึ่งท่านก็คงมาเรือเล็กกว่า่เรือพปที่นั่น คนสนิทที่ไว้ใจ ได้แต่ด้วยพระส่วนั้นมาเยอะสมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ริมทะเลไปหาดเจ้านะครับ หาดเจ้าสำราญด้านที่มันติดกับทะเลเลาะริมทะเลมาเลอย พักตรงนี้ก็ปกติก็จะเต็มหมด แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีครับเห็นไหมครับเงียบเหงาครับตรงนี้เขาหาปลาทะเล หาอะไรเนี่ยซัพพอร์ตสมุทรสาครสมุทรสงคราม ไปจนถึงหัวหินด้วยนะครับ าวประมงที่หาปลาได้เนี่ยหากุ้งหอยปูปลาได้เนี่ยเขาเอาไปขายที่ไหน ก็สมุทรสงคราม สมุทรสาครนั่นแหละครับแล้วก็บางส่วนก็ไปหัวหินครับบางส่วนนะแต่ถ้าไปหัวหินเนี่ยค่อนข้างจะสำเร็จรูปแล้ว คือ เอาไปสปอร์ตตามโรงแรม ตามรีสอร์ตตามอะไรต่างๆ ที่เขาใช้ประกอบอาหาร จริงๆนะครับนั่นแหละครับค่อนข้างจะสงค่อนข้างจะเกือบสำเร็จรูปครับ เมื่อการท่องเที่ยวชะอำหัวหินฟุบไป ทางนี้ก็เงียบเหงาครับเพราะผม ลงมาเก็บข้อมูลพื้นที่นะครับ ตอนที่ ทะเบียนคนยากคนจนผมก็มาสัมภาษณ์ชาวบ้านเท่านี้หมดแล้วครับถึงทราบว่าเขาหาทำอะไรเนี่ยซัพพอร์ตชะอำกับหัวหินนะครับเศรษฐกิจชะอำหัวหินดีทางนี้ก็ดีครับ แถวนี้ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าจะอำหัวหินไม่ดีทางนี้ก็ไม่รู้จะเอาของไปขายที่ไหน ส่วนในตัวตลาดเขาก็เอาของไปขายกรุงเทพด้วย การฝีมือการคนที่ทำขนมเก่งๆ อะไร ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องส่งกรุงเทพส่งกรุงเทพในเมื่อกรุงเทพไม่ดีเกิดโควิดเลยพวกนี้เขาก็ส่งไม่ได้นะครับ มันก็กระทบการเป็นทอดๆนะครับ คิดว่ามันไม่ส่งผลนะครับส่งผลถึงกันครับ ว่างเนี่ยนะปกติคำว่าว่างเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยไม่ค่อยได้ติดเลยว่างเนี่ยายต่างๆเนี่ยเขาก็จะยินดีต้อนรับ คนนั้นคนนี้ตอนนี้ไม่ยินดีต้อนรับอะไรแล้วนะเพราะว่าไม่มี เด็กพวกนี้ไม่บางทีก็ไม่ใช่เด็กแว้นนะครับบางทีเขาก็เอาของไปส่ง ส่งตามร้านอาหารตามอะไรนี่ครับเด็กที่ตัวเขาแว้นเล่นๆนะครับเขาบางทีก็เอาน้ำไปส่ง เอาอะไรไปส่งตามแหล่งท่องเที่ยวตามรีสอร์ทตามที่พักต่างๆฮะเด็กเด็กพวกนี้เป็นเด็กทำงานนะครับ เด็กอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมรับรองครับ แต่ถ้าบริเวณอื่นไม่แน่ครับแต่ถ้าเด็กอยู่บริเวณนี้เป็นเด็กทำงานครับแว้นส่งของพ่อสั่งให้เอาน้ำไปส่งที่รีสอร์ทตรงนั้นรีสอร์ทตรงนี้ รวมทั้งจุดเล็กๆ เช่นขี้เมา นั่งกินเหล้าล้อมวงกันตามชายหาดอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะ หมายหมายถึงว่าก่อนโควิด นะในช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยกินเลี้ยงกับตามชายหาดอะไรพวกนี้เด็กพวกนี้ก็จะเอาโค้กไปส่งบ้าง น้ำไปส่งบ้าง น้ำแข็งไปส่งบ้าง แล้วแต่ส่งถึงที่ ถึงแล้ววัดหาดเจ้าสาราญก็อยู่ตรงนี้นะครับ แบตหมดพอดีนะครับ แต่แบตกล้องบนยังไม่หมดครับเนื่องจากเราเชื่อมกับ ที่เป็นหน้าไฟที่ชาร์จไฟของรถที่ต่อไว้ แต่ทั้งวันจนกว่าเมมจะเต็มเนี่ยก็มาถึง หาดเจ้าสำราญ โดยสวัสดิภาพนะครับ หาดเจ้าสำราญก็จะมีเซเว่นประจำอยู่ ถึงแล้วหาดเจ้าสำราญ เป็นเขตการบริหารของ เทศบาลหาดเจ้าสำราญใช่ไหมเออนนครับอ้เห็นไหมน้ำน้ำขึ้นจริงๆนะครับ น้ำขึ้น เห็นไหมตอนเย็นก็ แล้วลงไปเล่นน้ำไม่ได้เพราะน้ำขึ้นแล้วขึ้นปกติก็ตอนบ่ายครับ ถ้าจะลงไปเล่นน้ำก็จะมีเสื้อชูชีพให้ยืมนะครับ ยืมไม่เสียตังค์สักบาทนะครับ เทศบาลเขาเอามาให้ยืมยืมได้ ให้เล่น อ้าวนั่นลงไปเล่นได้ยังไงเนี่ย น้ำขึ้น เออ น้ำขึ้นมากเลย ที่ผมบรรยายเมื่อกี้เห็นไหมครับว่านักท่องเที่ยวหรือคนแถวนี้ก็มานั่งกินอะไรกันแถวนี้ครับก็จะมี รถส่งส่งของ ส่งน้ำส่งน้ำแข็ง โค้กเหล้าเบียร์ มีหมดนะครับ นี่นะครับ หาดเจ้าสำราญเนี่ยได้ชื่อว่าหาดเจ้าสำราญเนี่ยก็มีอายุร้อยกว่าปีนะครับ เฉพาะชื่อนะ คือหาดมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าชื่อว่าหาดเจ้าสำราญเนี่ยมีอายุร้อยกว่าปีนะครับ เกิดจากรัชกาลที่หกท่าน ประชวนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ที่ท่านจะต้องมาพักผ่อนอยู่เป็นประจำนี่ครับ แพทย์หลวงแนะนำว่า ให้ท่านมาเล่นน้ำอาบน้ำทะเล ตรงบริเวณนี้เป็นน้ำทะเลที่ดีที่สุด แพทย์หลวงเขาว่าอย่างนั้นนะดีที่สุด ท่านก็เลย มาสร้างวังสร้างอะไรอยู่ ตรงนี้พักหนึ่งนะครับ แล้วก็ ตัววังนั้นก็อยู่ด้านใน วิวางของรายการที่6นะครับแล้วก็ท่านก็มาส่งน้ำตรงนี้เกือบทุกวันนะในระหว่างที่ท่านเสด็จประทับที่นี่นะครับท่านก็มาส่งน้ำทะเลตรงนี้นะครับผมเองก็ มาเล่นน้ำทะเล ตรงนี้เป็นประจำเหมือนกันครับแล้วชาวบ้านคนอื่นเขาก็มาเล่นกันตรงนี้แหละครับที่ที่เราเคยมาส่งน้ำ องค์ประชวนเป็นโรคอะไรสักอย่าง ท่านก็ไปค้นหา Google เองก็รับกัน เป็นน้ำทะเลที่ดีที่สุดหัวหลวงว่างั้นนะหัวหลวงสมัยรัชกาลที่ผม เขตอำเภอเมืองเลยครับ อาจารย์สำรานก็จะเป็นเขตอำเภอเมืองเหมือนกันครับก็มีวัดดอนบ้านใหม่ วัดดอนมะขามช้างชื่อเขาจะเป็นดอนนะครับคือเป็นที่ดอนนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ การสร้างวัดก็ต้องสร้างในที่ดอนสร้างวัดต้องสร้างในที่ดอนคนโบราณว่าไว้ YouTube ตอนนี้แบ จะเข้ามาดู ความเร็วปลายเท่าไหร่ ได้ความเร็วปลายเท่าไหร่ถามปันประจำจริงๆอ่ะถ้าเกินร้อยขึ้นไปเนี่ยอยู่หูกับแบนแล้วนะครับ ถือว่ามันมันบัดเสียวอะเสียวยังไง คนที่แบนคือใคร ก็คือคนที่จ่ายเงินให้ยูทูบเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่ จะไปต่อร้อต่อเถียงเขาไม่จ่ายเงินสักอย่างมันเรื่องของเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเงินครับเพราะฉะนั้นเขาแบนคือไม่เอาโฆษณามาลง YouTube ก็มาแบนเราต่อนั่นเองเมื่อเขาไม่ได้เงินเขาก็แบนง่ายๆ นะชัดเข้าใจนะเหตุผลที่เขาแบนคือสปอนเซอร์เขาไม่เอาสปอนเซอร์เขาไม่จ่ายเงิน ขึ้นปลาเนื่องจากในช่วงโควิดนะครับ เพราะว่า คนที่มาพักนั่นก็มีทั้งเด็กนักศึกษากับเด็กทำงานทำงานที่โน่นที่นี่ก็ติดโควิด กัน โดยไม่ทราบว่าคือเป็นแหล่งแรกเชื้อกันนะครับเออเป็นไปได้เนี่ย ข้างหน้าสสงข้ามทางเนี่ยมีความเสี่ยง ราะว่าบางคนก็ทำงาน ตามร้านอาหารตามอะไรนี้ครับ อย่าลืมว่าในแม้ร้านอะไรต่างๆเนี่ย ก็ยังเขาก็เปิดกันแล้วนะครับเนี่ยเปิดอย่างเนี้ยเปิดแล้วร้านค้าเขาก็ ในตลาดก็มีติดโควิดบ้าง อะไรบ้างเนี่ย เรียกอะเสิร์ฟอาหารโดยอิสระครับคือโทรเรียกให้ไปเสิร์ฟซึ่งผมก็เมื่อกี้ตามหาเจ้าผมก็ถ่ายดูแล้วนะครับว่ามีมีการกินเลี้ยงกันตามชายหาดตามริมถนนทั่วไปครับเรียกเด็กพวกนี้ไปบริการคือเสิร์ฟเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่ยังมีอยู่ ก็บางคนก็ไปทำงานชาออะไรเงี้ยก็มาพักอยู่พักอะไรเงี้ยก็ติดกันมาก็ระวังด้วยครับเสี่ยงมีอยู่จะได้รู้ว่า เอ๊ะมันติดกันยังไงมันแพร่เชื้อได้ยังไงต้องลงพื้นที่ถึงจะเข้าใจนะครับ ลมทุ่งลมเป็นตลาดใหญ่ ถึงทางแยกรางรถไฟนะครับ ด้านซ้ายจะเป็น แสงตะวัน ตรงนี้เขาก็เรียกแยกแสงตะวันนะครับ แยกแสงตะวัน แยกแสงตะวันแล้นะครับ ก็ร้านมาเฟียหมูกระทะ เลี้ยวไปบ้านแหลมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมซอยต่างๆ ที่ที่ผมบอกให้เลี้ยวมาเข้าตัวเมืองก็มาโผล่ตรงนี้แหละครับ จากบ้านแหลมจากปากทะเลหรืออะไรเนี่ยบ้านแหลมมันก็มาโผล่ตรงนี้เลย แต่ถ้าท่านไม่รู้ทางไม่รู้อะไรเนี่ยก็อาจจะเลี้ยวกลับไปบ้านแหลมเหมือนเดิมก็ได้นะครับ วัดใหญ่สวนารามตรง ตอร์ใหญ่แถวนี้นะครับ ที่ติดโควิดกันเยอะนะครับก็คือบริเวณ ธนาคารกรุงเทพไปตรงนั้นนะครับนะครับเราก็เลี้ยวกลับดีกว่าครับไม่ไปทางนั้น รับวันนี้ทริปบ้านแหลมหาเจ้าบางผ่านบางแก้วด้วยนะครับ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ โอกาสหน้าก็เจอกันใหม่นะครับอยากให้เราไปที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับ ก็ควรที่จะตามรับชมนะครับ